นาซังคนิจิวะสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานไวยากรณ์ในภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ สำหรับภาษาญี่ปุ่นนะคะ พื้นฐานไวยากรณ์เนี่ยจะมี 3 ข้อหลักๆ ด้วยกันค่ะ เริ่มจากที่อย่างแรกนะคะ คือวิธีการเรียงประโยคในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่เหมือนกับภาษาไทย ที่จะเรียงจากประธานกริยามากรรมนะคะ ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียงโดยเริ่มต้นด้วยประธานกรรมแล้วก็กริยาค่ะ อย่างเช่น ถ้าเราต้องการบอกว่า ฉันกินข้าวในภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะพูดเป็นฉันข้าวกินแทนนะคะ ยกตัวอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะ ก็คือ ถ้าเราต้องการบอกว่า ฉันกินข้าวในภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าฉันวาตาชิกินก็คือทาเบมัสส่วนข้าวคือโกฮังนะคะวิธีการเรียนประโยคจะเป็นวาตาชิวะ ご飯を食べます私はご飯を食べますถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบตรงๆ เรียงตามภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะแปลเป็น ฉัน ข้าว แล้วก็กินค่ะ ข้อที่ 2 นะคะก็คือคำขยาย จะอยู่หน้าตัวคำนามที่ต้องการขยายค่ะ อย่างเช่น ถ้าเราต้องการพูดว่า ของกินที่อร่อยนะคะ คำว่าของกินก็คือทาเบโมโนส่วนอร่อยก็คือโอิชิ ภาษาญี่ปุ่นจะเรียงเป็นอร่อยของกินแทนค่ะ จะพูดได้ว่าโอิชิทาเบโมโนโอิชิทาเบโมโนหรือถ้าเราต้องการบอกว่าคนฮิโตใจดียาซาชิภาษาญี่ปุ่นจะเรียงเป็น ใจดีคน พูดว่ายาซาชิฮิโต ยาซาชิฮิโตะแปลว่าคนใจดีค่ะ ข้อที่ 3 นะคะ ในภาษาญี่ปุ่นจะมีการใช้คำช่วยเพื่อระบุหน้าที่ของคำนั้นๆที่คำช่วยไปต่อท้ายค่ะ ยกตัวอย่างคำช่วยนะคะคำช่วยที่ 1 คำว่า วะ นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ย จะใช้ตัวฮะมาเขียน แต่ว่าเมื่อเป็นคำช่วยแล้วจะออกเสียงว่า วะ ค่ะสำหรับคำช่วยวะนะคะ จะเป็นคำช่วยที่ไว้สำหรับ ชี้ว่าคำที่อยู่หน้าคำช่วยวะตัวนี้เป็นประธานของประโยคค่ะ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการบอกว่าฉันเป็นคนไทย จะเขียนเป็นประโยคได้ว่าวาตาชิวะไทจินเดสวาตาชิวะไทจินเดสตัววะอันนี้นะคะจะเป็นตัวที่ชี้ว่า คนที่เป็นคนไทยก็คือวาตาชิคือฉันนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะคำช่วยกะ คำช่วยกะอันนี้นะคะจะทำหน้าที่เหมือนกับคำช่วยวะเลย สามารถใช้แทนกันได้นะคะ แต่ว่าคำช่วยกะเนี่ยความหมายโดยในว่า ต้องการเน้นตัวประธานที่อยู่ข้างหน้าว่าจะต้องเป็นชั้นนะที่เป็นคนไทย จะสามารถพูดได้ว่า วาตาชิกะไทจินเดส วาตาชิกะไทจินเดส คือหมายถึงว่าฉันนะที่เป็นคนไทยไม่ใช่คนอื่นนะคะ ถัดมานะคะคำช่วย เอะนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันเลยที่จะไม่ออกเสียงตามปกติทั่วไปว่าเฮเมื่อเป็นคำช่วยนะคะสำหรับคำช่วย เอะอันนี้นะคะ จะเป็นตัวที่ไว้ระบุสถานที่ที่เราจะมุ่งหน้าไปค่ะ ยกตัวอย่างนะคะ ต้องการบอกว่า ไปโรงพยาบาล จะสามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าเบียวまิงเへะอิคิมัสเบียวิงเะอิคิมัส ชี้ว่าตัวเอะนะคะ บ่งบอกว่าเราจะไปที่โรงพยาบาลค่ะ